การสร้าง Tech Animation Tech Animation เป็นเครื่องมือสำหรับใส่เทคนิคพิเศษให้กับข้อความนะคะ สามารถทำให้ข้อความเคลื่อนไหวได้ โดยกิมสามารถสร้างการเคลื่อนไหวให้กับข้อความได้ ทำให้ข้อความน่าสนใจและสะดุดตามากยิ่งขึ้นค่ะ มีขั้นตอนดังนี้นะคะ เริ่มจากการสร้างกระดาษใหม่ค่ะ ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก New ตั้งค่าหน้ากระดาษตามต้องการค่ะ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม โอเค ที่ Toolbox นะคะ เลือก Text Tool พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการลงไปค่ะกำหนดรูปแบบ ขนาดและสีตามต้องการค่ะ ที่เลเยอร์ลบแบ็กกราวด์ออกนะคะ ด้วยการคลิกขวาแล้วเลือก Delete Layer หรือคลิกที่รูปถังขยะ Delete this layer ที่ Layer ข้อความคลิกขวาแล้วก็เลือก Alpha to Selection ค่ะ จะเห็นว่ามีเส้นประมดเดินออกมารอบๆตัวหนังสือ จากนั้นไปที่แถบเมนูค่ะ เลือก select แล้วเลือก shrink ตั้งค่าการหดตัวตามต้องการนะคะ ไปที่ toolbox เลือก bucket fill ค่ะ แล้วทำการตั้งค่าสีที่เราต้องการ เลือกที่ fill whole selection กำหนดสีที่ต้องการ แล้วคลิกเทสีที่ตัวอักษรค่ะ ที่แถบเมนูเลือกฟิลเตอร์ค่ะ เลือกตกแต่งและใส่เอฟเฟกพิเศษให้กับข้อความได้เลยค่ะ จากนั้นคลิกไปที่แถบเมนู Select แล้วเลือก None จากนั้นไปที่แถบเมนูเลือกฟิลเตอร์อีกครั้งนะคะ คราวนี้เราลองเลือกเป็น Distort แล้วเลือก i r o p ตั้งค่าเป็น Grow ค่ะ เลือกแถบ Animate คลิกถูกที่ Animate นะคะ กำหนดจำนวนเฟรมที่เราต้องการ คลิกและลากเพื่อทำให้ข้อความเกิดเอฟเฟกตามต้องการที่พรีวิวค่ะ จากนั้นกดโอเค สามารถคลิกเพิ่มเฟรมได้ที่ปุ่มคัดลอกเลเยอร์ เมื่อเพิ่มเฟรมเสร็จตามที่ต้องการแล้วนะคะ ให้ไปที่ฟิลเตอร์อีกครั้ง เลือก Animation แล้วก็ Playback ดูค่ะ เลือกที่เฟรมแรกนะคะ แล้วไปที่แถบเมนูฟิลเตอร์อีกครั้ง คราวนี้เราลองมาใส่แสงกันดูบ้างนะคะ ให้เลือกไปที่ Light and Shadow ค่ะ เลือก Lighting Effect เพื่อใส่เอฟเฟกของตัวหนังสือ ตั้งค่า Intensity เลือกที่ Bump Map แล้วคลิกถูกที่ Enable Bump Mapping เลือกเฟรมต่างๆ ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาที่เฟรม แล้วเลือก remove alpha channel ค่ะ เพื่อทำการลบพื้นหลังอีกครั้ง ไปที่แถบเมนู filter ค่ะ เลือก animation แล้วก็เลือก playback เพื่อคลิกดูอีกครั้งค่ะ มื่อได้เอฟเฟกต่าง ๆ ของข้อความตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ทำการบันทึกไฟล์ค่ะ ให้ไปที่ไฟล์ เลือก Export ค่ะ เปลี่ยนชื่อของแอนิเมชันแล้วใส่นามสกุล .gif ค่ะ จากนั้นคลิกถูกที่ as animation คลิกเมาส์ export ได้เลยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ข้อความที่มีการเคลื่อนไหวตามที่เราตั้งไว้แล้วค่ะ